ตัวอย่างการคุ้มครองจากสิทธิบัตร ผู้เป็นเจ้าของสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรจะได้รับความคุ้มครองและมีสิทธิพิเศษให้แก่ผู้ประดิษฐ์คิดค้น มีสิทธิ์ขาดที่จะขายและจำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ตามอายุของสิทธิบัตรก็คือ 20 ปีนะคะ นั่นคือ บุคคลอื่นจะประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกับผลิตภัณฑ์ของบุคคลอื่น ที่มีสิทธิบัตรคุ้มครองอยู่ไม่ได้ จะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตรยกเว้นแต่ว่าบุคคลนั้นจะได้รับอนุญาต หรือมีการซื้อสิทธิสิทธิบัตรนั้นมา ตัวอย่างเช่น เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญที่มีผู้ประดิษฐ์คิดค้นเป็นคนแรก ได้มีการจดทะเบียนสิทธิบัตรไว้เรียบร้อยแล้ว บุคคลอื่นจะผลิตเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเช่นเดียวกับคนแรกไม่ได้ จะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตรแต่หากมีการประดิษฐ์เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญในลักษณะที่ต่างกันไป หรือสามารถพิสูจน์ได้ว่า แตกต่างจากบุคคลแรกจริง ตามกระบวนการพิสูจน์ของรัฐ ก็ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตรค่ะ